อนนี้ประมาณหกโมงครึ่ง เดี๋ยวเราไปมอร์นิ่งซาฟารีกันไปส่องสัตว์ยามเช้านะ เพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้ว อันนี้เป็นวิวรอบๆให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกับเรือดำด้านหลังนะ ว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะเห็นยาก เพราะว่าแบบเราก็เสี่ยงดังด้วยเพราะว่าเออแค่เรือนะทางยาวไปสัตว์มันก็คงหนีแต่ว่าวิวอะดีมากๆ คือแบบหลักล้านเลยอะเออแล้วเขาบอกว่าพี่เขาอยู่ที่นี่มานะ วิวแต่ละวันอะ ไม่เหมือนกันเลยสักวันหนึ่งนะครับ บางวันก็มีหมอกเนาะ บางวันก็แบบไม่มีหมอกเป็นภูเขาโล้นๆอะไรเงี้ย แล้วแบบคือเราโชคดีที่เมื่อวานอะฝนมันตกตอนกลางคืนแล้วทำให้อากาศมันค่อนข้างที่จะแบบชื้น แล้วก็เช้าเนี้ยมันก็มีหมอกให้เราเห็นครับถือว่าโชคดีมาก เดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากัน thank you ข้าวเช้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ8โมง40แล้วแต่ที่เห็นเนาะด้านหลังเนี่ย หมอกยังไม่หายไปเลยเนาะ แล้วก็อากาศยังไม่ได้ร้อนมาก คือดีมากจริง ก็ถามว่าทริปนี้เหมาะกับใครเนาะ ก็จริงๆ อ่ะ ถ้าเกิดแบบอากาศดีๆ อย่างนี้ทุกๆครั้งที่มาเนาะสองวันหนึ่งคืนก็เพียงพอแล้วแหละ แต่ว่า เหมือนมันจะ เรามา 3 วัน 2 คืน มันก็จะมีกิจกรรมที่มันแตกต่างจาก 2 วัน 1 คืนเนาะก็คือช่วงบ่ายของวันที่2อ่ะก็จะได้ไปเดินป่านะครับ แล้วก็ไปถ้ำปะการังเนาะก็ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถ้าเกิดแบบใครอยาก จะเดินป่า หรือว่าชอบแท็กกิ้งแท็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะมาลองดูเหมือนกัน แต่ว่าสำหรับแบบครอบครัวที่มีเด็กเนาะหรือว่า ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็ 2 วันหนึ่งคืนก็น่าจะพอแล้วแหละ แล้วแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงเนาะเนื่องจากอันเนี้ยมาหน้าร้อนก็จริง แต่ว่าอยู่ๆเขาก็บอกว่าเออว่าช่วงเนี้ยจะมีแบบมรสุม3วัน แต่ว่าทำไปทำมาที่เนี้ยเออฝนไม่ได้ไม่ได้ตกแบบเยอะมากขนาดนั้นทำให้แบบ เราก็เออถือว่าโชคดีได้ดูทั้งผ้าที่ตกได้ดูทั้งแบบ หมอกตอนเช้าเนาะ ซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ดี แต่ว่าถ้าเกิดบางคนมาคืนหนึ่งคืนเนี่ย แล้วเขาแบบอากาศไม่ดีอะ่ะ มันก็คือฟาวไปเลยไง มันก็จะเอออยากจะอยู่ต่ออีกคืน เพื่อให้ได้ดูวิวที่มันแบบเออสวยแบบเนี้ย เออ นี่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าที่น้ำเขียวๆอย่างเงี้ยครับ จริงๆมันเป็นน้ำจืดเนาะ มันสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่เป็นแบบพวกลำน้ำสายเล็กๆคลองอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ ่าส่วนใหญ่น้ำที่อยู่ที่เนี่ยจะเป็นน้ำฝนเนาะแล้วก็ใช้เวลากักเก็บเนี่ยประมาณ 5 ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเขียวมีอยู่ 2 องค์ประกอบด้วยกันก็คือว่า แต่ก่อนที่เนี่ยมันเป็นเหมืองดีบุกนะครับแล้วก็พอเวลาเราเก็บน้ำพวกน้ำฝนน้ำในลำคลองอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนไปละลายพวกแร่ดีบุกอะไรออกมา แล้วก็ประกอบกับภูเขา ที่นี่เนาะเป็นเขาหินปูนทำให้ทั้งสององค์ประกอบเนี้ยทำให้น้ำมันเป็นสีเขียวอย่างที่เห็นนี่นะครับ สวยมากๆเลย น้ำน่าโดดมากๆ สำหรับเช้านี้เดี๋ยวเราก็ชิลๆนะครับ จนถึงเที่ยงมีเวลา 3 ชั่วโมง ถ้าเกิดใครจะมาเนาะจริง ๆ หาหนังสือหรือว่าหางานคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ เออ มาใช้ชีวิตสโลไลฟ์ที่นี่นะก็ หาอย่างอื่นมาทำนะคะจะได้ไม่เบื่อ เพื่อแบบจะได้หาอะไรทำค่าเวลาด้วย เพราะว่ามันจะต้องเหมือนมีช่วงที่เขาให้เราฟรีสไตล์ตามอัธยาศัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวตอนเที่ยงเนาะทานข้าวเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายจะได้ไปเดินป่า ซึ่งเอกคิดว่าวันนี้น่าจะเหลือเอกอยู่คนเดียวแหละ เพราะคนอื่นเขากลับหมดแล้วแล้วก็พี่สาวกับ แม่เนี่ยก็คือไม่ไปเดินป่าด้วย เดี๋ยวรอดูว่าเออถ้าเกิดมีเอกคนเดียว แล้วเขาจะพาไปหรือเปล่านะครับ ที่เราต้องเดินไปเนาะตั้งแต่ตรงนี้ ไปจนถึงนู่นถ้ำปากกาลังเนาะด้านบนประมาณเป็นแพรของห้าพันสองร้อยเมตร ใช่ไหมฮะเดินนานไหมไปกับหนึ่งชั่วโมงค่ะ ไปกับชั่วโมงถ้าเดินเร็วนี่ก็เกียวครับไม่ไรเดินเร็วอยู่เดินเร็วก็ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีอ๋อ โอเค ถ้าบางคนเฉลี่ยก็ประมาณคนละครึ่งชั่วโมง อ๋อครับไปกับ พอได้อยู่นะตอนนี้บ่ายสองหกนาทีนะครับ เริ่มเดินเดี๋ยวจะดูว่าจะถึงกี่โมง ใครกินใบเหลียงไม่เคยเห็นต้นเหลียงมั้งนี่ฮะใบอ่อนครับดูใบอ่อน อันนี้ใบอ่อนๆ เอาไปผัดได้ต้นเหลียงเต็มไปหมดเลยครับ พื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลในห้าร้อยไร่นะครับแต่ก่อน ช่ พี่เขาบอกว่าแพห้าร้อยไร่ ก็อยู่ตรงนี้ครับ ต้องเดินข้ามเขามาถึงจะถึง แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอีกที่หนึ่งไม่เป็นเห็นไหมทุกอย่างจะทำกับผนไม้ลอยได้ฝนตอนนี้นั่งรออยู่ที่จุดรอแพไม้ไผ่นะครับ ไปไปดูถ้ำปะการังเห็นเห็นเสื้อแดงๆไหมไหนครับ อยู่ตรงโน้นนะครับอ๋อาทำที่เราจะไปอยู่ตรงนู้นปลายนิ้วตอนนี้อยู่บนแพร้อนมาก เอาชูชีพมาบังแดด หลัง นี่น่าจะมีคนมาเยอะหินเนียนหมดมไปครับน่าละครับ ตรงนี้ผมอยากอนุญาตให้สัมผัสอยู่นะ มันเป็นบางจุดที่เราต้องสัมผัสเพราะว่าการเดินลงอืมมันจะยากนิดนึงตรงนี้ก็เช่นกัน ข้างในเขาไม่แบบมาติดไฟอะไรให้หรอครับผมเจเจที่ทำประกายแพย์มีอ๋อใช่ บางที่ก็มีแต่ทำปะกลังเรายังไม่เน้นในจุดตรงนั้นหนึ่งถ้าเราติดตั้งไฟการควบคุมนักท่องเที่ยวก็ยากนิดนึงเพราะไฟสว่างต่างคนต่างเดินนะมันก็จะเชื่อสัมผัสเกดแตกดูทำปะกลังเราดูแล้วก็จิตตการนึกตามภาพเอานะทำปะกลังรูปนี้เราคนเจอมาปี 2545 ไม่นานอืผู้ที่มาสำรวจเปิดการท่องเที่ยวให้เราเราเชิญกรมธรณีเป็นผู้มาสำรวจให้เอาหินในนี้ไปสำรวจดูบังเอิญเราได้รู้ว่าอายุของถ้ำตกประมาณ 250 ล้านถึง 400 ล้านปีอ้นะตรงนี้สมัยก่อนที่ว่า250ถึง400ล้านปีนั้นเขาก็คืออยู่ใต้ท้องทะเลรกรมธรณีทีวีไปสำรวจดูบังเอิญมันมีฟอสซิลของสัตว์ทะเลอยู่ ก็เลยได้มาของชื่อถ้ำปักกลัง ส่วนถ้ำปักกลังที่เราเน้นการสัมผัสการจับการแตะหนักไว้ก็เพราะว่าเขายังมีการเจริญเติบโตครับนะเราต้องช่วยกันนี้อันนี้ก็โตอยู่ยังโตอยู่การเจริญเติบโตของหินปูนนะหนึ่งปีก็แค่มิลสองมิลสามมิล มันจะน้อย มีประกายประกายประกายตอนนี้มันเกิดจากแร่ที่เขาทำแก้วทำกระเบื้องครับคือแร่ทรายซิลิก้าซิลิคอนตัวนั้นนะรูปร่างของเขาเราก็ดูแล้วก็จินตนาการกันไป อย่างตัวนี้เขาเรียกว่าช้างประกายเพชร ก็คือเหมือนช้างนี่เนี่ยนะมีงวงชคือช้างประกายเพชรดูแล้วก็จิตนาการนึกตามภาพเนี่ยจุดเด่นของท่านปะการังเขาผนังด้านฝามือที่เราเดินขึ้นมา แล้วก็นึกถึงภาพในท้องทะเลนะครับมันก็คล้ายๆกันเหมือนพ่อดอกไม้ทะเลปะการังครับผมคล้ายๆ ดอกไม้คล้ายๆปะการัง ารย์โอ้ต้นนี้สูงมากเนี่ยดูสองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยล้านปีความเจริญเติบโตของเขาก็ได้ประมาณนี้เราเยต้องช่วยกันหนักนิดนึงการสัมผัสการจับการแตะตรงนี้มีคนมาโดนแน่เลยเนียนๆเพราะว่าจุดไหนที่มีการสัมผัสการจับการแตะจุดนั้นก็ชะลอแล้วก็จยุดการเจริญเติบโตร่างกายของมนุษย์ทุกคนก็มีความเค็มมีไขมันอยู่ไปตันให้เขา ห้องโถงห้องนี้เขาเป็นห้องที่กว้าง จุดเด่นทั้งประการขาผนังฝั่งเนี้ยครับถ้าเรายกกล้องขึ้นมาประมาณนี้แล้วถ่ายภาพไปด้านบน เขาก็ออกมาเหมือนในท้องทะเลนะครับง่ายมันจะมีน้ำมีอะไรอยู่ด้วยนะของน้องขอเป็นแนวฝั่งนี่ลองมุมนี้ดิยืนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็้ไปยืนก็ได้เป็นแนวฝั่งภาพมันจะเยอะ ให้เป็นสีดำด้วยโทษนะเราต้อช่วยประมาณนี้ นี่คือน้ำเหมือนเลยค่ะนี่คือปากกาลัง นี่คือภาพที่ออกมาก็ดูตอนนึกถึงตอนเย็นๆที่เราดำดูปากกาลังโอ้สวยมากเลยเราก็จะเห็นเป็นปากกาลังมองออกไปก็มืดนั่นคือน้ำของเราส่วนส่วนนี้ก็นึกถึงเป็นจินตนาการอย่างที่ผมบอกส่วนมากก็ดูกันเหมือนอะไรเอ่ย ฟันเนาะอ่านะนี่คืออันดับหนึ่งเลยคือรูปฟัน อันดับสองก็คือก้นอ่ะนี่ อ่า อันดับสามก็เหมือนปลาหมึกอะไรจิตตนาการาปลาหมึกก็ได้นะอ่าจิตตนาการกันได้ ตัวจุดต้นนี้ก็เป็นจุดการเจริญเติบโตที่เรายังเห็นได้ทั้งปีก็เพราะเขามีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี หน้าแรงจัดก็มีน้ำ น้ำนี้ที่เราเห็นก็มาจากยอดภูเขา น้ำฝนน้ำอะไรกว่าจะไหลลงมาถึงนี้ได้ก็ผ่านหลายอย่างทำให้น้ำเกิดเป็นกรด เาก็กัดเซาะหินปูนห็นปูนนะครับ ผม ตะกอนหินปูนบางครั้งก็ค้างอยู่ด้านบนบางจุดนี่ไงที่เป็นอ่าอีกส่วนหนึ่งก็ตกลงไปด้านล่างกับน้ำอนี่แหละคือทำให้มีการเจริญเติบโตปีละน้อยๆมิลสองมิลสามมิลถ้าเที่ยวสัมผัสเที่ยวจับเที่ยวเตะเราก็สังเกตเห็นอยู่ได้ เขาจะไม่มีน้ำออกจากปลายก้อนหิน thank you ผ้าม่าน อืมเป็นผ้าม่านหินสวย อืมพอถ่ายรูปออกมาก็เหมือนเป็นลงมาทำฉากทำอะไรไว้ด้านหลังเลยส่วนด้านบนศีรษะคลมผ้าม่าน เราก็จะเห็น เฮ้ย เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนอะไรครับ เห็ดลินจือเห็ดลินจือ บางคนก็ดูคล้ายปักกรัง ผักกาด บางคนก็ดูเหมือนเปลือกหอยนะจินตนาการกันได้เยอะ เพราะธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมา มนุษย์มองก็แตกต่างกันได้ไม่เป็นไร ถ้ำลึกกี่เมตร ประมาณ 80 เมตรครับผม จากประตูถ้ำเข้ามาในจุดนี้ อันนี้คือสำรวจหมดแล้วเหรอครับ สำรวจหมดแล้วครับผม คก้อนนั้นหันหน้ามาหาผมก้อนนั้นด้วยเหยียบก้อนนั้นเลยพี่เออกระดูกก้อนเดิม เรานึกถึงอะไร เหมือนหน้าของเฟเตอร์เอเลียน เหมือนพี่เหมือน เออนะแล้วประกาศตัวนั้นก็เหมือนไอ้กระโหลกกระโหลกเอเลียน มันอยู่หกเขาด้วยด้วยนะฟังฟังเยอยโอเคฮะเนื้อเต็มหมดแล้วเนี่ย เหมือนอะไรหล่นใส่สังกะสีหรือเปล่า ตอนนี้บ่ายสามห้าสิบห้า ใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงห้าสิบนาที เดินแบบ นอนสต็อป ใช่ไหม เหงื่อแตกไหน นั่นช้างมันมันเดินมันเกี่ยวมันอะไรอย่างเงี้ย มัน มัน ไม่ ไม่ คือ อะไรฝังมันทำลายหมดมนกินไปด้วยอะกินเลือดทำลายด้วย ข้างบนนู้มีลิงด้วย ข้างบน ก็สำหรับใครที่จะมาเดินป่า แล้วก็ถ้ำปะการังสิ่งที่ต้องมีก็คือ น้ำหนึ่งขวด แต่พี่เขาก็มีให้อยู่แหละ แล้วก็รองเท้าผ้าใบ จะได้เดินสะดวก แล้วก็คุ้มมากมาท่ามปะการังสวย แล้วก็มันยังไม่ได้แบบมีพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรเยอะมาก เขาก็จะแบบยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ แล้วก็ กลับไปที่พักกันตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะคะ โชคดีที่กลับมาก่อนฝนตกพอดี แล้วก็ได้เห็นวิวฝนตกของเชี่ยวหลังด้วย หมอกเต็มเลย อากาศดีมาก ตอนนี้เราก็รอเวลาไปกินข้าวเย็นนะครับ ประมาณหกโมง นี่ มองไม่เห็นอะไรแต่อากาศดีมาก ๆ เลยตอนฝนตก ดูอะไรครับเบบีดูอะไร ออกมาไหมเบบีจะดูอะไรบอกกูก่อนเห็นฝนตกไหมเลนนี่เลนนี่ใช่ไหม เดมี่ใช่ไหม ชอบไหมเอาเท้าไปเตะดูเอาเท้าไปเตะดูอ่ะโอเคงั้นจับมือกูเปียกไหม เปียกไหมพอยังโอเคครับ เรียกมาไหม คิดมือ ถ้าใครมาหน้าฝนนะครับก็จะได้วิวประมาณนี้ แล้วก็อากาศอาหารมื้อเย็นนะครับวันที่สองมีใบเหยียผตดไทรปลาทับทิมนึ่งมะนาว อันนี้เป็นน้ำมะนาวเอียกนะเพราะคุณแม่ไม่ทำแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็ปลาทับทิม นที่ไปดูมาเมื่อบ่าย ไม่ได้ไปเด็ดมานะแค่บอกว่าไปดูต้นมา อร่อยมาก ปลาทับทิมนึ่งมะนาว ติบเต็มติบเลย ทั้งสองเมนู ปลากระพง แกงส้มปลากระพงสับปะรดนะครับ รสชาติใต้ใต้อร่อยติดติดขาหมูต้มฟักนะครับน้ำซุปหวานมาก เหมือนนมาต้มกระดูกหมูเคี่ยวมาสามวัน น้ำพริกกะปิ มันจะออกเค็มกับเผ็ดไปนิดนึง 変面なんです วิวตรงที่พักเนาะ หน้าที่พักตรงร้านอาหารเนี่ยเอกนั่งกินข้าวตรงเนี้ยแล้วก็ดูวิวเมื่อกี้ คือแบบโอ้วิวหลักล้านมากอยากให้ทุกคนมาลองนะครับ เพื่อนเชี่ยวหลานพันวารีดีมาก เดินทางก็แป๊บเดียวประมาณ 30 นาที จากท่าเรือก็ใกล้ ๆ ครับแล้วก็มีแอร์ด้วย มีไฟใช้ตลอด 24 ชั่วโมง คืนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับที่เราพักที่เชี่ยวหลานเนาะก็สนุกกันหรือเปล่าคะทุกคนก็ที่เอกพาไปเที่ยวมาอ่าจริงๆ 3 วัน 2 คืนเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันกลับและเอกก็คิดว่าคงไม่ได้อ่าถ่ายวิวอะไรเท่าไหร่ เพราะว่าอาจจะแบบเออเก็บของแล้วก็รีบๆกันเนาะก็สำหรับทริปนี้นะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอกด้วยไว้เจอกันทริปหน้า ้าอยากให้ไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดที่พักอันนี้เอกจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนาะเผื่อใครที่สนใจมาแพรพันวารีนะครับสำหรับวันนี้ บ๊ายบาย